วัสดีค่ะ อะตอมนะคะ ตามิฮาราจุกุค่ะ วันนี้ก็พบกับอะตอมในไลน์เว็บตูนนะคะ วันนี้อาตอมก็จะมาอ่านเรื่องเซเลนลาเมนเป็นแนวโรแมนต์ค่ะ เรื่องย่อก็จะมีอยู่ว่าไลล่าเป็นคนที่พึงพอใจกับชีวิตเรียบง่ายของเธอ และค่อนข้างใช้ชีวิตแบบสันโดษแต่แล้วชีวิตที่แสนอบอุ่นของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน หลังจากที่เธอบังเอิญก้าวเข้าไปสู่โลกของไซเรนเมื่อเข้าไปพัวพันกับคำสาปไลล่าจะได้เรียนรู้ว่าโลกของเธอมันกว้างใหญ่มากกว่าที่เธอเคยจินตนาการไว้ ก็ขอโทษด้วยนะคะ ถ้าหนูอ่านเร็วเกินไป ถ้าฟังไม่ทันก็แบบคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ เรื่องนี้ก็จะอัพทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ แล้วเราก็ไปฟังกันเลยนะ อันนี้ก็จะเข้าไปในยังตอนแรกส่วนฮขกดตรงนี้เลยปึ๊บศูนย์ศูนย์ ตอนนี้ก็จะมีเพลงประกอบ อย่าลืมเปิดเสียงห้ยนะ เปิดเสียงเลยถึงจะแบบมีความเออฟินๆ นิดนึงแล้วฟังตอนไปนะคะ จุดจบเรื่องเครื่องจักรตรงนี้ น้ำทะเลไหลเข้าไปในปอด อุณหภูมิเย็นเยือก กำลังขึ้นทางผิวหนังของฉัน ทุกๆตารางนิ้วของร่างกายฉันได้ความรู้สึกขณะที่แสงสว่างทั้งหมดจางหายไปพาตัวฉันจมลึกลงไปเรื่อยๆ ประสาทสัมผัสของฉัน ค่อย ๆ หายไปทีละอย่าง การได้ยินความรู้สึก การมองเห็น เหลือเพียงความหวาดกลัวสุดขีดและความสิ้นหวังที่ฝังลากลงไปในตัวฉัน แต่แล้วก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝัน ฉันได้ยินเสียงเพลง อ้อดวงใจที่แตกสลาย านของเจ้าช่างอิดโรย เจ้าเปลี่ยนเป็นกระแสน้ำ เพื่อซ่อนน้ำตาอันเดียวดายหรือ ขอให้เกลียวขึ้นกอดเจ้าไว้ ขับกล่อมให้หลับไหลสู่นิพพานอย่างอ่อนโยน ปัดเป่าความเจ็บปวดและความทุกข์ที่เจ้าแบบรับมาแสนนาน หากได้รับโอกาสเจ้าจะลืมอดีตหรือไม่ เจ้าและข้าจะเริ่มต้นใหม่ มีความรักได้อีกค่ะยอดรัก ถ้าหากชีวิตสามารถย้อนกลับไปได้ ฉันว่าทุกคน น่าจะเคยหวังในเรื่องแบบนี้ อย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตซาฉันคงจะขอกลับไปยังช่วงชีวิตที่เรียบง่ายอืมเซเลนราเมนอาขอบคุณค่ะที่รับฉันรับฟังนะคะ บ๊ายบายจบแล้ว